สวัสดีค่ะ พบกันอีกในบทเรียนที่ 4 กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ปัจจุบันปริมาณสารสนเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบการดำเนินการจัดเก็บ การเผยแพร่ การเข้าถึง และการสืบค้นจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน และการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การสืบค้นสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศ เป็นความสามารถในการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นด้วยมือ หรือเทคโนโลยี ความสำเร็จในการสืบค้น โดยทั่วไปมักขึ้นกับกลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้การสืบค้น ที่ทำให้ผู้สืบค้นได้เข้าถึงแหล่งที่จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ซึ่งในบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล OPEC ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของไทย และตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ ขอให้มีความสุขกับบทเรียนนะคะ